สวัสดีค่ะ คลิปวิดีโอนี้นะคะ เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการพิมพ์ข้อมูลในแบบอัตโนมัติ หรือเรียกอีกอย่างนึงว่า autofill นะคะ Microsoft Excel นะคะมีความสามารถอีกอย่างหนึ่ง ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานพิมพ์ข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น เรียกลักษณะนี้ว่า autofill ซึ่งเป็นการเติมข้อมูลลงในเซลล์อย่างอัตโนมัติ การใช้ autofill นะคะ ให้คลิกที่หัวมุมด้านล่างของเซลล์นะคะ เมาส์จะเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์บวก คลิกเมาส์ลากไปในทิศทางของตำแหน่งที่เซลล์เราต้องการนะคะ ตัวอย่างเช่นต้องการพิมพ์ข้อมูลที่เป็นรายชื่อเดือน เช่น January ไปจนถึงเดือน December นะคะ การพิมพ์ข้อมูลแบบ autofill นะคะ จะใช้ได้กับข้อมูล 4 ประเภทก็คือ อย่างเช่นประเภทตัวเลขนะคะ1 2 แล้วเราก็คลิกเมาส์ ตามที่เราต้องการนะคะ ตัวอย่างการพิมพ์ข้อมูลแบบ autofill นะคะจะใช้ได้กับข้อมูล 4 ประเภทดังนี้นะคะ 1. นะคะข้อมูลที่เป็นตัวเลขนะคะเช่น 1 2 3นะคะ อันนี้เราสามารถคลิกเลือกที่หัวมุมด้านล่างของเซลล์นะคะ แล้วเมาส์จะเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์บวกนะคะ คลิกเมาส์ค้างลากไปในทิศทางของตำแหน่งเซลล์ที่ต้องการนะคะ2นะคะข้อมูล ประเภทวันเดือนนะคะ เช่นยกตัวอย่างอันนี้เป็นเดือนนะคะ เราสามารถคลิกลากเมาส์ไปยังทิศทางที่เราต้องการได้นะคะ3นะคะข้อมูลที่เป็นประเภทของข้อความนะคะ แล้วตามด้วยตัวเลขนะคะ เช่น week 1นะคะเราสามารถคลิกลากเมาส์ไปยังเซลล์ที่เราต้องการได้นะคะ 4 นะคะก็คือการคัดลอกข้อมูลปกตินี่แหละค่ะ ก็คือคัดลอกข้อมูลแบบซ้ำๆกันนะคะ นี่ก็เป็นตัวอย่างการพิมพ์ข้อมูลแบบออโต้ฟิลนะคะ ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ค่ะ พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ